วัสดีครับ ตรงนี้คือบ้านเกิดของท่านพ่อพญาพิชัยดาบหักนะครับ อยู่ตรงนี้เลยเป็นสถานที่เกิดของท่านนะครับ ก็เห็นได้ว่า รถทุกคันก็จะบีบแตรนี่นะครับ ตรงนี้นะครับ ไม่ใช่เพราะเขารู้จักผมนะเรับตอนนี้เป็นบ้านเกิด ท่านพ่อพญาพิชัยดาบหัก ตรงนี้เลยนะครับ ก็ทางลูกหลานของท่านก็ ทำเรือนบ้านเป็นบ้านของท่านจริง ๆ อะไรเงี้ยทำทำขึ้นมาใหม่นะครับ เพราะบ้านของท่านจริงๆ คงสูญสลายไปหมดแล้วอก็เราก็จะไปดูว่า ตามความคิดของลูกหลานท่านพ่อพญาพิชัยเนี่ย บ้านท่านจะเป็นลักษณะยังไงก็สร้างตามจินตนาการบ้างคำบอกเล่าบ้าง ก็จะเป็นบ้านของท่าน แต่ตรงบริเวณนั้นเขาก็จะมีเจดีย์ของท่าน พร้อมทั้งนุสาวรีย์แล้วก็อัดของท่านจริงๆเขาได้อัญเชิญมาจากวัดราชคลึนะครับ เป็นวัดของท่านที่อยู่ฝั่งธนบุรีนะครับบรรจุอัดของท่านจริงๆอ่ะแต่ว่าอัดของท่านได้อัญเชิญจากตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปกราบท่านกันนะครับวันเกิด แต่ว่าก่อนที่จะ ผมไปกราบ ผมจะขี่วนไปให้ดูรอบๆก่อนนะครับ เข้ามาจากประตูทางเข้าก็เข้ามาอีกนิดนึงนะครับท่านก็กะดูนี่นี่ก็มีจุด นี่นะครับ จุดที่เป็นบ้านเกิดของท่านจะเลยมาอีกนิดนึงอย่างนี้นะ นี่นะครับถึงแล้ว แต่ผมจะวนดูรอบๆก่อนที่จะมาไหว้ท่านตรงนี้นะครับ นี่ครับ ถึง ทั้งอนุสาวรีย์ทั้งสถูปของท่านจริง ๆ อยู่ที่นี่นะครับ เดี๋ยวผมจะวนมา ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยนั่น เนี่ยเวลาจัดงานที่ยวลึก ท่านพ่อเนี่ยเขาก็จัดบริเวณนี้นะครับนี่นะครับนี่แหละครับเรือนไทยที่ว่า เป็นจวนเจ้าเมืองเก่า แบบเนี้ยเขาจินจินตนาการว่าต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับเนี่ยครับเป็นแบบนี้นะก็ขึ้นไปดูได้นะครับ เดี๋ยวผมจะขี่วนมาดู อีกรอบหนึ่งให้ดูบริเวณโดยรอบอีกทีหนึ่งนะครับก็มีทั้งร้านค้าชุมชน นี่อะไรนี่ฮะเป็นบริเวณนี่แหละ เป็นสถานที่ที่ทำเป็นอนุสรณ์สถานบ้านเกิดของท่านพ่อพระยาพิชัยดับครับ นี่นะครับ เนี่ยก็คงเป็นเรือนเป็นบ้านของเจ้าเมือง คือไม่ใช่เรือนพักของท่านตอนตอนตอนเป็นเด็กไม่ใช่ แต่ตอนที่ท่านเป็นเจ้าเมืองอ่ะ ซึ่งก็ถูกอ่ะคือ บ้านเจ้าเมืองจะเป็นแบบนี้นะครับ เขาก็สร้างขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับท่านพ่อก็เกิดบริเวณนี้แหละ นี้ก็เป็นทั้งอนุสาวรีย์และเป็นพระปางที่บรรจุอัฐิของท่านพ่อพยาพิชัยดับหัก อัฐของท่านอัญเชิญมาจากวัดราชคลึที่ฝั่งธนบุรี ฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานคร นี่นะครับ ช่วงเวลาปกติก็จะมีผู้ดูแล อยู่จำนวนหนึ่งนะครับ ดอกไม้ทูบเทียนก็มี ให้บูชาตรงนี้นะครับ รียญที่ทำรุ่นต่างๆ เยอะเนี่ยวัตถุมงคลก็มีที่นี่นะครับ อ่าเยอะแยะมีพระเจ้าตาก รูปพระเจ้าตากอะไรพวกนี้ ยานพาหนะยานพาหนะคันใหม่ของผมนะครับ ไปรับมาจาก เชียงใหม่ ทะเบียนมาจากกรุงเทพฮะผมก็ รับแผ่นป้ายทะเบียนจากกรุงเทพแล้วก็ดั้งเครื่องบินไปที่เชียงใหม่ แล้วก็ไปสวมรถคันใหม่นี้มา แล้วก็ขี่กลับ ก็ขี่จากเชียงใหม่ มามากรุงเทพแล้วก็ ที่หมายปลายทางคือเพชรบุรีนะครับ ยานพาหนะก็เหมือนกับบริวารของเราเราก็ต้องดูแลต้องอะไรให้ถูกฉลกกับเราด้วยนะครับเลขทะเบียนนี้ก็เป็นเลขที่สอดคล้องกับวันเดือนปีเกิด เวลาตกฟ้าของผมเป็นเลขที่ดีสำหรับตัวผมนะครับ แต่คนอื่นไม่ใช่ดวงใครดวงมันนะครับ พอได้มาแล้วก็ทำพิธีลหลายๆ อย่าง เพราะยานฟานะเนี่ยมันก็คืออยู่คู่ชีวิตเราอ่ะ ถ้าเป็นนักรบก็คือม้าศึกของเรานั่นเอง นะนักรบสมัยโบราณม้าศึก ต้องเข้าใจกับเจ้าของอย่างดีเลย เจ้าของก็เหมือนกับเป็นนายนี่เป็นบริวารนนะผมก็พามา ทุกคนทุกแห่งที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อย่างเงี้ยอย่างเช่น ท่านพ่อวิยาพิชัยดาบักเนี่ยเราก็ต้องมาขอรบกับไหว้ขอพรอะไรต่างๆ ได้หมดนะครับ ท่านเป็น บรรพบุรุษของเราเราต้องเคารพกับไหว้บูชานะครับทำพิธีอะไรต่าง ๆ เนี่ยเพื่อความ เป็นสิริมงคลนะครับท่านแรกเราก็ต้องเป็นอันนี้หน่อเนี่ยฝนก็ตกไปปล่อยด้วยนะ ท่านพ่อรู้ละฝนตกด้วย ลูกหลานเขากำลังทำไรทำนาอยู่ รอคอยฝนจะตก แล้วก็กลับไหวธรรมดา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 พระวันตุเม ขอดวงวิญญาณในสวงสวรรค์ท่านพ่อวิยาพิชายดาภักจงมาประสาทประสิทธิ์พระพรชัยให้สิทธิ์และลูกหลานทุกคน จงมีแต่ความสุขความเจริญ มีโชคมีลาบมีความสำเร็จ ปราศจาก ปราศจากทุก โทษ ป่วยภัย พยันตรายพลัน พยันตรลายทั้งปวง ก็ผมก็เคยไปไหว้อัฐิของท่านที่วัดราชคลึฝั่งธนบุรีก่อนที่จะถูกอัญเชิญมาไว้ที่นี่นะครับ ผมก็เคยไปไหว้ที่นั่นมาแล้ว ไปสองสาครั้งมั้งครับที่โน่นอ่ะจำไม่ได้ว่าสองหรือสามฮะก็ถูก อัญเชิญมาไว้ที่พระปางปางตรงนี้นะครับ แต่ที่วัดราชคลึนั่นน่ะ พระปางของท่านน่ะ เป็น เป็นพระปางที่รู้รู้สึกว่า ทียบชั้นสมเด็จเจ้าพญาเลยนะครับ เพราะว่าตัวขราปางเป็นหลักฐานสำคัญเลยว่าพญาพิชัยสูงกว่า คือ คือยศอะไรนะ คือยศของท่านบรรดาสาวของท่านนะสูงกว่าพญานะครับ ดูจากพระปรางนะ มันมันเหมือนกับเป็นท่านมีสูง ท่านมียศสูงกว่านั้นนะครับ แต่เนื่องจากอะไรก็ไม่รู้ที่ท่าน ยอมตาย ไม่เป็น ข้าสองเจ้าบ่าวสองสองนายอ่านั่นแหละเนี่ยระหว่างนี้ได้เลื่อนยศเป็นพญาเสียราชเดโชทหารเอกอะไร แล้วได้เป็นพญาพิรดาภักของเมืองพิชัยอะไรพวกนี้ เนี่ยนะครับเพราะว่ายกทัพ มาตีเมืองพิเคถึงสองครั้ง แต่ท่านก็ป้องกันไว้ได้หมดนะครับในครั้งสุดท้ายที่ว่า ท่านรบกันจนเข้าประจันบานเลย ก็ถึงกระดาบดาบหักอะครับ ก็คือถึงได้ชื่อว่าพระยาพิชัยดาบหักนะครับ คือยอมรับแต่ว่าเขาเออในภาษานะไม่ได้ ยกย่อนยกย่องท่านสูงกว่าพญานะครับ แต่จริงๆท่านสูงกว่า ดูจากเจดีย์ของท่านที่เอ้ยพระปางของท่านที่วัดราชวัดราชคลห์ก็ได้ครับอันนั้นเป็นเหมือนกับเป็นเจดีย์ของคนที่เป็นระดับสมเด็จเจ้าพญารองจากพระเจ้าแผ่นดินอีกทีนึงครับชาวบ้านแถวนั้นเขายกย่องถึงขนาดนั้นวัดราชคลห์นะครับ ส่วนวัดราชคือจริง ๆนันนะคือ เป็นวัดมอญแต่ท่านพระยาพิชัยอยู่ที่นั่น ก็ได้ทนุบำรุงวัด เป็นอย่างดีก็ก็คนทั่วไปเขาก็เขาก็เรียกวัดพระยาพิชัยนั่นแหละครับนะอัดของท่านก็เลยบรรจุอยู่ที่นั่นอยู่ ตั้งแต่ ตั้งแต่แรกเลย แล้วก็ แต่สุดท้ายก็อัญเชิญมา ไว้ที่บ้านเกิดของท่านจริงๆนะก็หลายปีมาแล้วล่ะที่อันเชิญมานะครับ เขาก็จัดงานใหญ่โตมีพิธีมีพิธีรับที่ใหญ่โตนะครับ อันนี้เห็นไหมอนุสาวรีย์นี่สร้างสมัยผู้ว่าชื่อผู้ว่าสิทธิพร เกียรติศรีโรจน์นะครับ เพื่อทษทูลเกียรติประวัติและวีรกรรมของท่านพระวิยาภิัยดาบับนะครับ เป็นเบรบุรุษผู้กล้าหาญเสียสละกตัญญูจงรักภักดีต่อประเทศชาตินะคือท่านเสียสละยังไงนะโหครั้งสุดท้ายของท่านที่ท่านยอม ไม่อยากให้มีเรื่องวุ่นวายไงเปลี่ยนเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน จากคือเปลี่ยนเปลี่ยนราชวงศ์เลยจาก จากธนบุรีมาอยู่กรุงเทพเนี่ย เหมือนเปลี่ยนแผ่นดินนั่นแหละ ท่านอยู่ฝั่งอ่าคล้ายๆแบบเป็นข้ารับใช้พระเจ้าตากมาแต่ แต่นั่นก็คือท่านไม่อยากให้มีปัญหา ท่านก็เลย สละสละชีวิต ซึ่งยากมากนะยากที่คน คนรุ่นปัจจุบันจะทำได้ เพราะว่าเหมือนกับว่า อีกฝ่ายหนึ่งได้ขึ้นมาเนี่ย ตัวเองก็ยอมเพื่อไม่ให้เป็นปัญหา ปัญหาแก่แผ่นดินท่านก็ยอมเสียสละชีวิตอ่าก็คือเนี่ย นายตายก็ตายด้วยอะไรเงี้ย ถ้ายังอยู่เนี่ยแบบเหมือนกับ แผ่นดินก็จะถูกแยกออกเป็นสอง สองฝ่ายไม่ยอมแพ้กันเลยอย่างนั้นแหละคือมันจะหาความสงบไม่ได้อะเห็นไหมพอท่านก็ยอมต่อชีวิตเออ คือเป็น ประเทศชาติจะได้ไปต่อ โดยไม่ต้องมาพระพระวงกับคนอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยท่านยอมสละ ยากยากที่จะมีผู้ใดทำได้เหมือนอย่างท่าน เพราะคนต้องการเป็นใหญ่เป็นโตทั้งนั้นไม่มีใครยอมบนด้านเลย نخاف นี้ก็น้ำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะละมาเราก็ นี่คือ านพานะของผมเราก็ต้องลดน้ำมนต์นิดหน่อย ลดน้ำมนต์ของท่านพ่อพระยาวิเคยดำหักนะครับ เนี่ยเราก็ถือน้ำมนต์ตับมาเมื่อกี้เนี่ยมาลดเพื่อความเป็นสิริมงคล เออผมจะเอาอะไรมาติดสติกเกอร์มาที่ติดตรงนี้ที่มีพระยาพิชัยมีไหมเออนั่นแหละเดี๋ยวรอเขามาใช่เขาจะมาใช่ไหมเดี๋ยวออกอ่าครับครับบ้านเดียวไปชมได้เขามาอืมาแล้วมาเปิดอืมครับครับดูังเขาลมเสีย เปียกอะไรเงี้ยเปียกแล้วใส่ นะครับฝนก็ตกความพาอยู่นะครับยังเข้าหน้าฝนแล้วแต่ปริมาณฝนตกยังไม่เพียงพอแก่การทำนาชาวบ้านก็อยากให้ตกอีก ก็ใครมีหนังสือธรรมะก็มาวางใครทำวางเป็นพุทธบูชาอะไรได้อยู่เนี่ยผมจะติดหน้ากระจกรถอ่ะ มันก็เหมือนรถรถยนต์นั่นแหละ แต่มันเป็นคิวรถไง แบบเนี้ยที่ว่าติดติดด้านนี้เข้ามาอะไรเงี้ยนะสติกเกอร์เนี้ยไว้ติดรถไหนนะอันไหน ไม่ใหญ่มากนัก มันไม่บางตาไง เออ เนี่ยติดตรงหน้าตรงนี้ คิวคิวหน้า อืมอ่าไม่ใช่แต่แต่ผมต้องการ ติดด้านในแต่ว่า รูปมันออกข้างนอกนี่ไงไม่มีอีกด้านหนึ่งอันไม่มีต้องไปซื้อไอ้ที่เขาแปะที่แบบแปะนนั้นมันนี่แบบแปะอะไรเงี้ยค่ะ อืมติดอีกทีนึงอืมคือ คือมีแบบอืมมีติดนอกติดด้านนอกติดด้านนอก คือ คือ คือติดรถยนต์ โอ้เนี่ยติดอันนี้คือติดด้านนอกเนี่ยเนี่ยแต่ว่าติดด้านในเข้ามาเงี้ยไม่ รุ่นนั้นไม่มีนะต้องไปซื้อไอ้กาวไอ้นั่นเอาอืมอืมแต่มันก็ต้องมีขนาดเล็กสิทั้งนั้นพบอลบอมันต้องขนาดที่อันนี้สองอันนั่นอ่ะอันมีไหมอ่าเพราะว่าใหญ่เกินไม่ได้ เพราะมันบังอันนี้ อ๋อโอเคสามสี่สามร้อยี่สิบแล้วตรง ตรงทางรถไฟเรามีอย่างนี้ไหมล่ะ มี มีแบบนั้นไหม มันมันคนละที่กันนะรู้เหมือนกันม่ผมอยากได้ไอ้นั้นไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนึงว่า เผื่อเขามีแบบติดข้างในได้ด้วย อืนี่นักไก่ โอ๋อืมเนี่ยต้นไม้ก็ทำเป็นรูป ทหารนะ ดีครับไก่ก็เลี้ยงครับครับขอบคุณครับครับครับผมครับครับ ที่หนึ่งก็คือที่หน้าสถานีรถไฟก็มีอนุสาวรีย์ท่านพ่อพิชัาพิชัยดั้งเดิมแต่ดั้งเดิมมีอยู่นะ เราก็จะไปหาดูว่ามันมี อันนี้ขายไหมเนี่ย เพราะปกติเนี่ยต้องติดด้านในแต่นี่มันสำหรับติดด้านนอกแบบนี้ไม่ได้ แต่ว่าเราไปหาสติกเกอร์มา ซื้อสติกเกอร์มา มาติดนั่นไหนอย่างนี้ได้อีกทีหนึ่งนะนะเตรียมไว้สำหรับนี้เราก็ไป อยู่กับท่านพ่อสักพักหนึ่งแล้วเราก็ไปนี่แต่ว่าท่านพ่อศาลท่านพ่อมีหลายแห่ง ตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่คนทรงเจ้า มักจะบอกว่าท่านพ่ออยู่ตรง ท่านพ่อจะสิงสถิตประจำอยู่ที่ศาลของท่านแต่ดั้งเดิมเพราะผมก็เชื่อว่า ศาลนั้นตั้งมานานแล้ว คนที่อัญเชิญน่าจะแบบมีวิชาอาคมหรืออะไรเนี่ย ถึงเชิญท่านแล้มาจริงเนี่ยท่านถึงอยู่ที่นั่นอยู่ตลอดแต่เวลาทำพิธีที่ไหนที่ไหนเนี่ยท่านก็ไปได้ ปกติถ้าเทพอะไปไหน ไปไหนมาไหนได้สบาย เดี๋ยวไปตรงโน้นไปตรงนี้ก็ได้ คือเทพอะไปได้ได้หมด ทุกสถานที่ที่ท่านอยากไป เพราะอนุสาวรีย์ของท่านนะมีหลายแห่ง แล้วแต่ละแห่งนะั้นเขาจัดพิธีบวงสรวงจัดพิธีในเนี่ยท่านก็ไปท่านเหมือนก็ถูกอัญเชิญไปท่านก็ไปนั่นแหละ อันนั้นคือเป็นเป็นเรื่องคำพูดของชาวบ้านนะ จริงไม่จริงก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกัน เหมือนบีรบุรุษของของเรามี หลายท่านโดยเฉพาะ สมเด็จพระนเรศวรท่านมี อนุคดีเต็มไปหมดทั่วประเทศเลย อืม แล้วก็มีคนมาบวงสรวงมาอะไรเกือบทุกวัน เยอะแยะไปหมดนะแต่ถ้าท่านเป็นเทพ ท่านก็เสด็จไปไหนมาไหนได้เองระดับเทพ คือ เดี๋ยวอยุธยาบวงสวงก็ไปอยุธยา เดี๋ยวคนจันทบุรีบวงสวงก็ไปที่จันทบุรีพิโลกบวงสวงก็ไปที่พิโลกอะไรทำนองนี้แหละนะอันนั้นเป็นเรื่องชาวบ้านเล่าว่าเฉยๆเนี่ยเราก็ จากบ้านเกิดของท่านก็จะดูว่าดูระยะทางสิเนี่ยท่าน จากบ้านเกิดมาแล้วก็มาอยู่ที่ในตัวเมืองพิชัยอ่ะมันก็สิบสิบกว่าโลเอง ไม่ไกลเดี๋ยวเราดูดูป้ายทีว่ากี่โลนะ ไม่ไกลหรอกนิดเดียว แต่สมัยก่อนอ่ะมันต้องเดินต้องอะไรไงก็ถือนี่ พระบินสบาทก็มาไม่ถึงนี่นะ พระวัดใหญ่ มาบินทบาทก็แค่ในตลาด ไม่มาไกลถึงนี่ เพราะมันก็มีอีกวัดหนึ่ง มันเป็นอีกเขตหนึ่งของวัดนะ ี่ยฝนตกเห็นไหมล่ะ ฝนตกขี่รถเนี่ยเป็นความสุขของเหล่าบรรดาไบเกอร์บิ๊กไบค์นะครับ ชอบชอบขี่รถตอนฝนตกเนี่ย แต่ที่ดีที่สุดก็คือ ฝนตกเรียบร้อยแล้วอ่ะ คือหลังฝนตกอ่ะจะดีที่สุดนะฝนตกเสร็จแล้วเนี่ย ขี่รถน่ะดีที่สุดแล้ว